กำหนดให้ P เป็นจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง AB และส่วนของเส้นตรง CD โดยที่ AB ไม่เท่ากับ CD ดังรูป ข้อใดไม่ถูกต้องวิธีคิดเรามาสร้างรูปใหม่ แล้วก็ต่อเส้นเชื่อมจาก A ถึง D และ C ถึง B ตอนนี้เราจะพบว่า พอต่อเส้นเชื่อมปั๊บจะเกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมารูปหนึ่ง ก็คือรูปสี่เหลี่ยม A C B D จากโจทย์เขาบอกว่า P เป็นจุดกึ่งกลาง ระหว่าง A ถึง B และ P ก็เป็นจุดกึ่งกลางตั้งแต่ C ถึง D จึงทำให้ส่วน AP เท่ากับส่วน BP และ ส่วนของ CP เท่ากับส่วนของ DP ในรูปสี่เหลี่ยมรูปหนึ่ง ถ้าหากว่ามีเส้นทแยงมุมตัดกัน และทำให้แบ่งครึ่งซึ่งกันและกัน รูปสี่เหลี่ยมรูปนั้นเราจะเรียกว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ดังนั้น ACBD จึงเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน เมื่อเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน จะพบว่าด้านตรงข้าม ต้องขนานกัน นั่นแปลว่า ส่วนของเส้นตรง AC ต้องขนานกับส่วนของเส้นตรง BD จึงทำให้ข้อที่4เป็นคำพูดที่ถูกต้อง และ AC ย่อมที่จะยาวเท่ากับ BD ดังนั้นข้อที่ 3 ก็เป็นคำพูดที่ถูกต้องด้วย อันนี้ลองมาดูจากโจทย์ ถ้าหากว่ารูปสี่เหลี่ยม ACBD เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ด้านนี้ย่อมขนานกับด้านนี้ เมื่อมีเส้นตรงเส้นหนึ่งมาตัดก็คือ AB มาตัด จะทำให้เกิดมุมแย้งเท่ากัน นั่นคือมุมหนึ่งจะเท่ากับมุมสี่และถ้ามีส่วนของที่ตรง CD มาตัด ก็จะทำให้มุมสองเท่ากับ มุมสามเส้นตรงสองเส้นส่วนของเส้นตรงสองเส้นคือส่วนของเส้นตรง AB กับส่วนของเส้นตรง CD ตัดกันดังนั้นจะทำให้มุมตรงข้ามเท่ากันนั่นคือมุม APC จะเท่ากับมุม DPB รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีด้านเท่ากันสองด้าน และมุมที่อยู่ระหว่างด้านที่เท่ากัน มีขนาดเท่ากันด้วย จะทำให้รูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้น เท่ากันทุกประการ ดังนั้น รูปสามเหลี่ยม ACP จะเท่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยม BDP ดังนั้นข้อหนึ่งก็เป็นคำพูดที่ถูกต้องอะตอนนี้เราลองมา พิจารณาในตัวเลือกที่สอง โดยการพิจารณามุมหนึ่งและมุมสอง ลองมาดูรูปสามเหลี่ยม B D D เนื่องจากโจทย์กำหนดว่าส่วนของเส้นตรง A D และส่วนของเส้นตรง 3D ยาวไม่เท่ากัน ดังนั้นครึ่งหนึ่งของแต่ละด้านก็ย่อมที่จะยาวไม่เท่ากันด้วย ดังนั้นรูปสามเหลี่ยม BPD จึงไม่สามารถที่จะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าตัวได้เพราะถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าตัวแล้วจะทำให้มุมที่ขาเข้ากันดังนั้นมุมสองและมุมสี่จะต้องไม่เท่ากัน แต่ มุมหนึ่งและมุมสี่เท่ากัน ดังนั้น มุมหนึ่งและมุมสองจึงไม่เท่ากันด้วย ดังนั้นคำพูดที่ว่า มุมหนึ่งและมุมสองเท่ากัน จึงเป็นคำพูดที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้น ที่โจทย์ถามว่า ข้อใดไม่ถูกต้องจึงตอบข้อที่สอง